สวัสดีครับพบกับผมเอมไรครับ กับเกมกินนอฟเบิร์ดไวสลิปเฟนัมนีครับ กับพาร์ทที่สี่ครับ กับโลกของสโนไวท์คนแค่ทั้งเจ็ดนะฮะลุยกันเลยเสียเวลาเนี่ยแบเอ่อเขาเรียกว่าอะไร ราชินีปะน่าจะเป็นแม่มดอะไรสき風に乗って早くさあ 顔を見せるのです何をお聞きになりたいのですかされば魔法の鏡よこの世で最高に美しい女は花を摘む若い娘の姿が見えますその可憐な美しさ素晴らしい何を申すか、うん、そして その名前は唇は赤いバラ髪は黒々と輝き肌は雪の白さです白雪姫うんこの世を見通す鏡の噂を聞いてきたがあれのことかなんとまばゆい その娘の心は光に満ちております光の心まさかマスター・ゼアノートがここにもあ何者だใครงะแอบ俺はテラ人探しをしているマスター・ゼアノートという名に心当たりはないだろうかそのような名前聞いたこともない 待てうんそうだな私の頼みを聞いてくれればこの鏡にゼアノートとやらの行方を聞いてやろう鏡にわかるのか私が嘘をつくとでも言うのか頼みを聞こう <laughs> 白雪姫という娘を 亡き者にするのだうまくいったらその証拠にあの子の心臓を奪い私のところに持ち帰りなさいこの箱で心臓心のことなのかお前も光の心を集めているのか人の心などと 移ろいやすいものに興味はないなぜ白雪姫を狙うお前が知る必要はないしかしこれだけは言っておこう光は私だけで十分だ白雪姫はどこにいる鏡が花を摘んでいると言っておった 城を出た先にある花畑のことであろう光の心ともかく白雪姫に会ってみようマスター・ゼアノートの手がかりがつかめるかもしれない俺はまたいやもう大丈夫だうん จะโดนหลอกใช้หรือเปล่าเนี่ยเอฟเฟกต์มันช่างสวยงามจริง โอเคคุยคุยกับกระจกได้ไหมถามว่าใครหล่อที่สุดไม่ได้นะโอเค นี่ตรงไหนปราสาทเฮ้ยผมว่ามีไม้ล้วโบ โบโอ้แม่ว้าวเลย ไปเยี่ยงโอ้ เดี๋ยว โอ้วันนี้จะไปเยี่ยงสายฟ้าไม่โดน มันหลบพอดีโอเคควางจะกลับมาเลย ไม่ตายด้วย ต้องโดนท่านี้โบไปอืมอืมอืมใส่ฟ้าไปเอือชาชาไปก่อนติดชานะไม่เยี่ยงติดชา กาแฟก็มา กาแฟชอบกินไหมกินชาดีกว่าโคตรไม่เกี่ยว โอ้ยมีมิกเหรอโอ้ช็อตไปเลยติดชาเนี่ย พวกติดชา โบนี่นะ เชเตอร์นะรู้สึกว่าตรงนี้มันต้องมีสกิลไฟ ไประเบิดตรงนี้ แต่ผมไม่มี อือือ๋อสกิลไฟผมว่าอะคอร์น่าจะมีนะอะคอเดี๋ยวนะอืมสโล โอ้โหเนืดเหลือเกินจังหวะนี้เอาจะตาย ขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนโอเคเปี้ยงมันก็ผมว่าน่าเอ่อลิงดีลิงอะคอน่าจะมีไฟผมลองเปลี่ยนไปเลยไฟไฟนี่ไงโอเคเอาไม่ใช่ดีกว่าอันนี้นี่นี่ฮะพอจุดแล้วโอเคแล้วก็เปลี่ยนคืนเราจะเด้งได้ครับขึ้นไปเอาของ easy เอ้ยเอ้ย โบจ้าอย่าเด้อเด้อเด้อยฟีดเปียงไดมอนดัตสึดัตสึก็มามันดัตสึยังไงได้ แล้วจ้ะโบโอ้โหท่าใหม่ท่าชุด อันนี้ชุดเต็มแล้วแน่เลยยังไม่เต็มอะยังไม่ค่อยได้ใช้มันจะเต็มได้ไง ไป โดดจ้า บุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้มีของมั้ผมไม่แน่ใจนะไม่มีนะ โอเค บุ้งนี่ค่อนข้างจะเป็นมิมิกอ๋อกดผิดมิมิกจังแน่นอน โบ นั่นไง กล่องมันสีแปลกๆอะ ส่วนใหญ่ไอเทมกล่อง ถ้าเป็นของจริงสีมันจะสดใส อันนี้มันสีแบบมนๆ มืดๆ นิดนึง นี่ ถึงขั้นมองสีกล่องแล้ว ทีเดียว ไปอย่างสโลก็โล จังหวะดีเออเราจะพูดตามทำไมเนี่ยพูดสโลตามเขาทำไมหมุนจ้า ไปโบจ้าควางจ้าอแตกจ้า สายฟ้าคัดเลเวลสองละไป้ยย่างอีกคือสติโยโอ้ระเบิดเออดีไม่โดนเรานะสโลไอช็อตช็อตไม่ใช่สโลเอาสโลไปด้วยโอ้จังวะนี้สโลอีกแล้วเอออีโลดวนลมไปเรียบร้อยหมดแล้วลุยลุยต่อเลยโอเค น้ำแข็งไว้ืออืออืออไปยังเดมอนดัส ผมว่าเดี๋ยวลองไปเคลียร์แถวข้างล่างก่อน เคลียร์ศัตรูข้างล่างให้หมดเลยออใจเย็นดิพี่ ไปยังก่อนเลยไฟฟ้า ไปยังไปยังโอ้ได้ท่าฟินิชใหม่ ได้ท่าฟินิชใหม่ ฟินิช ตอนนี้ถ้าโดดไปก็ได้เลยก็ผ่านเลย เดี๋ยวผมไปเก็บของก่อน โบ ไม่มีอะไรละตรงนี้ตรงนี้ เราต้องมาตีอันนี้ก่อน โบ แล้วประตูจะเปิดตูเปิดแล้วมีเวลาด้วยนะไปเยี่ยง โอ้โห ไม่ทันแล้วจ้าประตูปิด เนี่ยถ้าฟินิชใหม่อะเป็นการตีฟาดเราได้เงิน เอาเงินฟาดหัวนี่เอง โอ้ระเบิดระเบิดไม่อ้าวเปียงเปียงเปียงเปียงอ๋อกดคิวทำไมใช้โพชั่นไม่ใช่คิวเสียดายปกติผมเล่นเกมคินอาผมขี้งกไม่ค่อยใช้ไอเทมเท่าไหร่โบโอเคโพชั่นได้คืนมาแล้วไม่เป็นไรครับเอาลืมตีไอ้บ้าเอ้ย อาไม่เป็นไรเคลียร์มอนเตอร์ไปละโบเปิดจ้าเอาเอาตรงนี้ก็มีเหรออืมอืมโดดลงมาตีเดี๋ยวเราขอเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดโอเคเข้าละเคลียร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเปิดใหม่ เพราะว่ามันเป็นประตูเชื่อมต่อกัน รงนี้จะไม่มีที่เปิดละต้องรีบไปนี่เปี้ยงอออเก็บของก่อนก็ได้ครับ ไม่ต้องรีบ ไปเคลียร์มอนเตอร์มาละเปียงคราวนี้รีบไปจ้ะ ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าแดดกับกับวิ่งธรรมดาไหนเร็วกัน แต่ปกติก็ติดแดดนะทุกครั้งแล้วเล่นเกมอะไรบ้าอะไรก็กิ้งกิ้งเกิ้งเกิ้งหมดเลยเกิ้งเกิ้งก็มา ไม่เคยวัดจริงๆว่าไหนวิ่งไวกว่ากัน เอ้ยเด้อเดกือบตกเฮ้ยตัวดีเลบแมมแรมเอาตีอัดแล้วตอนนี้เราจะไม่เขาเอาตัวเดียวพอ ถ้าหลายตัวมันต้องมีใช้มีสกิลช่วยมันจะแบบแรงมาก โดนหลายๆฮิต รีบตีอะเปี้ยงไดมอนดันเข้ามา ปันปันโอเค เรียบร้อยโอ้นี่ได้สกิลไฟแล้ว แต่ก็ช้าไปเสร็จแล้ว เราใช้อคอช่วยยิงเรียบร้อย โอเค ตอนนี้เราจะยังก็ต้องพึ่งอันนี้อยู่นะ เรายังต้อง เรายังต้องพึ่งเออเขาเรียกว่าอะไรนะ พึ่งโพชั่นอยู่เพราะว่ายังไม่มีสกิลฮิลนะฮะเอาเป็นอะไรดี อันนี้ เออ นี่เล่นสกิลตีมากกว่านะน่าจะดีกว่า โอเค ผสมไป หมดยัง หมดแล้ว โอเคเราก็ต้องเน้นสกิลตีอยู่ดี ไปจ้าลง โดดดึง ดึง โอเคออกมานอกปราสาทได้แล้ว เรียบร้อยโพชันจ้า ผมว่าผมซื้อมันมีสกิลฮิลขายยัง อ๋อ นี่ไงมี ผมซื้อมาสักอันหนึ่งเดีายวเพราะว่าถ้าจะรอ นี่ เดี๋ยวจะนาน แล้วผมก็ ผมว่าผมชอบใช้สกิลฮิลมากกว่า มันประหยัด ซึ่งจริงๆโพชั่นใช้ใช้ไปเถอะมันก็มีขาย มีนู่นมีนี่เยอะเยอะอยู่โบไปจ้า นี่แผนที่แน่นอนครับยูสโบจิงนั่นไงแผนที่เรียบร้อย ตรงนี้รู้สึกข้างบนจะมีของแต่ว่าเราต้องเก็บที่หลังนะเพียเราไปเลยเป็นไงสโนไวท์ あらあなたは驚かないのかどうして光を感じるやはりこの娘も 純粋な光の心を持っているのか何かご用かしらマスター・ゼアノートという名に心当たりはないかゼアノート聞いたこともないわそうかはいア n was? An was? Ah! ちょっと、ちょっと聞いตามกันไปเฮ้ยโอเคมาข มัเลยมามาทั้งกองร้อยเลย เวลจะได้ขึ้น มาดิ มาดิ มาดิใช้พวกดีลิงบ้างนะจะได้ออาหลบ หลบทุกอย่างโบโบโบโบโบใช้บ้าง เวลจะได้ขึ้นเปียงเปียงเปียงโอวาริดาอืม หมุนจ้ะ โบ เดี๋ยวเดี๋ยวไฟไปไฟไปไปเยี่ยงเปลี่ยนฟอร์มแล้ว ต้องโดนหน้าสะบัดหน้าสะบัดไซโกดาโอ้แม่งว่าบานเลยบอกบอกว่ากองร้อยก็มากองร้อยจริงนะ โดนนี้ไปก่อนเลย เปียงเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงเปียงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลมสามยังทีโคเลเดสซากระโอ้มันโคตรเยอะไปเยี่ยงโดนไฟฟ้าก่อนหน้าไงหมดยังหมดยังเหลือเหลือเหลือแอบอยู่เก็บเก็บตังก่อนนะโบเรียบร้อย ท่าแดดใช่ไหมเนี่ยมันจะได้ท่าแดดอีกทีนะอ๋อแดดกลางกาศเหรอ ต้องไปเช็คดูนะโอ姫もเスタยゼアノートのことは知らないと言っていた残る手がかりはやはりあの鏡だけかเค เฮ้ยแบบแบบแบบวิ่งเก็บของกันจ้า เออหมดยัง มีแค่อันเดียวเหรอ อันเดียวจริงด้วยจำไม่ได้นะนี่มีอะไรอัพไหม มีอัพจริงด้วยโอ้มันดับท่าฮิวแล้ว ไม่เป็นไรอ่ัซื้อไปเถอะ ผสมกันมีไหม ไม่มีเลย โอเคแล้วก็ใส่นี่ นี่่ะรู้สึก นนี้ยังไม่แม็กใช่ไหมเนี่ย ถ้าแม็กมันขึ้นแม็กใช่ไหมไกลละนิดนึงเนี่ยดัดกลางอากาศได้แล้วไปไม่ได้ต้องกลับไปทางเดิม จะจะจะเจอบอสหรือเปล่าจะบอสเซฟกันเลยเพื่อความชัวร์ ไปมาอีกเมาอีกเมาเหรอโบโป๊ะเอียงเลยไปยังไปไปยังไปมามามาก็ตีครับจังหวะนี้ เปียงเปียงไปไหนวะหมดแล้วเรียบร้อยใส่ทานนี้ให้มันแม็กเดี๋ยวอาพเอ้าบิน ไปไหนวะเอ้าไปไหนล่ะออกเกิดเกิดอาการบั๊กนิดหน่อย ปยังแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโคตรไกลเลยจากตรงที่เดิมเราอัพยังอ่ะ ยังไม่อัพอีกเหรอโอ้เหลือนิดเดียวยังจะเหลือไว้นะเอาไปใช้กับบอสก็ได้ เอาห้าแล้วนี่แสดงว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้อะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวันเก็บเองหรือเปล่า เปยัยงหลบจ้าโบหมุนหมุนโอเค เรียบร้อยท่าแล้ว แม็กแล้วจ้ายังมีสองท่าอันนี้เหมือนจะเป็นสายฟ้านะทันเดอร์น่าจะเป็นท่าพุ่งเหมือนกันอะไฟกับสายฟ้าเต็มแล้วก็ผิด ผสมได้ไหมไอไฟได้ เฮ้ยจะทาอะไรวะเนี่ย โอ้มีไหมหมดแล้วอันนี้ไงใส่ฟ้ากันเลยส่ฟ้ากับฮิวน่าจะเป็นฮิวขั้นสองไม่ก็ใสาฟ้าขั้นสอง แต่มันรอให้แม็กก่อนดีกว่า อันไหนเต็มก็เอาออกไปก่อน เอาฮิวใส่เพื่อความชัวร์ Valgana. Yokumo, ome ome to m o 何のことだ、うん、なぜ白雪姫の心臓を奪わなかった最初からそんなつもりはないお前は自身が光と言ったが白雪姫を妬むその心は 闇に染まっている私が闇だと鏡の男よこの者を鏡の中に飲み込んでしまうのだมาเパンティできません私は問いかけに真実を持って答えるのみですん 私の命に従わぬかあ何โดนดูดเข้าไปแล้วแล้ว แล้วเราก็นึกถึงอคอในด่าน กระจกอีกภาคหนึ่งเวรกรรมมาพูดสปอยซะกัน มา ไอ้หน้ากาก The Mask Single กำลังดังในช่วงนี้ มา จะจะถอดหน้ากากเองเอ้ยเอ้อไปไหน ไปไหนถอดหน้ากากเองอืมอือมันกับโดนโบไป อืมไป เอาไปแล้วไปแล้วหนีไปไหน โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยว ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ก็พุ่งมาเฉย เอามูดหายแล้ว ต้องหาหน้าจริงครับ จังหวะนี้ เนี่ยหน้าจริงอยู่นี่หน้าจริงมันจะไม่อาปาก มึงโดนมึงโดนทำอะไรไว้ แล้วไปไปเยี่ยง เอาอ่ออืออือเปียงอีซี่ แบกเลือดมาอีกแล้วกับอ๋อเนี่ยไฟไฟสไตล์มาแล้วได้ท่าไอ้ได้สไตล์ไฟมาแล้วอีซี่อ่ะมีมีเก่งกว่านี้ไหมมองเด鏡に消えてもらいたいマスター・ゼアノートの行方を えい、鏡の男よゼアヌートとやらはどこにおるその姿は光と闇の彼方古き戦の荒野にそれだけか協力感謝する ไปดีกว่านะเรามาถอดหน้ากากกระจกเรียบร้อยแล้วこの事件マスターはイエンシッド様からの情報と言っていたイエンシッド様に話を聞けば何かわかるかもしれないเคคิเ เซนอสมาคุยกับใครเนี่ยเย้ผ่านแล้ว โอเค โอเคครับ ก็อย่าลืม เอา อย่าลืมเลย เราต้องไปนู่นใช่ไหม โอเค มีเพิ่มมานะก็อย่าลืมไปแอบดูเพจ หรือบล็อกของพี่ป๊อปด้วยนะครับ คนแปลเนี่ยเขาเขาก็มีพวกแบบบทความอะไรน่าอ่านเหมือนกันนะ เข้าไปดูมีบทความคิดน้องฮาด้วยเผื่อเข้าไปอ่านเพลินๆก่อนก็ได้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝาก subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะไปแล้วครับบาย